อยู่เกมอะไรก็ไม่ต้องสืบเลยนะสาวถ้ำของเรานั่นเองโอ้โหเกมเด็ดเกมดวงอยู่แล้วเกมนี้ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยละกันนะครับนะจะไปมามามามาหมุนมือเล่นเล่นดูก่อนละกันขอดูเชิงแป๊บนึงนะเมื่อนะขอดูเชิงแป๊บนึงเราดูเชิงนอกฟีกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็จับฟีเลยละกัน เออเชิงนอกฟีมาดีเนี่ยเชิงนอกฟีมาดีนะดูมันไหลดิดูมันไหลดิครับทำเป็นเล่นบายทำเป็นเล่นบายนะมาดีอยู่นะ เชิงนอกฟีมาดีอยู่นะนี่ก้อนใหญ่ก้อนโตเลยอ๋อทำเป็นเล่นบายหกสิบห้าบาทเช็ดเคเบ็ดสองโอ้โหรออะไรครับ จัดเบ็ดสี่แล้วกันมาสักเบ็ดสี่แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอดูอันเบ็ดสี่ว่าไงนอกฟีอ่ะเออเบ็ดสี่ก็ไหลว่ะเช็ดเคเบ็ดสี่ก็ไหลเหมือนกันวันเพื่อนรออะไรละครับจังหวะนี้ไม่ต้องรอแล้วมั้งจัดเลยแล้วกันไหมนิดนึงนิดนึง มาจัดเลยแล้วกันขอจำแจมนะขอจำแจมนะนอกฟรีแต่ดีขนาดนี้ในฟรีมันต้องเด็ดกว่าเด้อจัดไปมาว่ายังไงผมสาวทำในฟรีว่ายังไงเฮ้ยไอแดงไอแดงหูเห็นไอแดงเต็มกราฟได้จังหวะนี้นะแล้วดูไอเคดวมันไหลไหลแดงมันจะเข้าหรือเปล่าว่างไงนี่ไอแดงมันไหลเข้ามางี้สวยงามดอกนี้โอ้โหเช็ดเก้ เอาเรื่องจะจัดครับผมก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนซูเปอร์ไม่กลับไป 1,455บาทนะดอกนี้นะ ไอแดงเข้าโคตรดีครับผมเออมันต้องอย่างนี้ดีวะก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเลยนะครับนะสามารถตามผมมาในเมนที่ของเราได้เลยนะครับผม สมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนรับบอลเล็ตด้วยนะครับจับไปนี่ไงไปอีกครึ่งกระดอกนี้เช็ดเคโคตรเดือดโคตรตึงโอ้โคตรเดือดโคตรตึงเพื่อนก้อนใหญ่ก้อนโตอีกก้อนหนึ่งแน่นอนนะ ตัวเบอร์เมกาอีก318บาทเช็ดโคโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะหน้ามันจะอะไรขนาดนั้นวะหน้าโอ้โหกำไรเน้นๆแล้วทุน250ตอนนี้แตกไปจะ2,000แล้วนะเพื่อนนะโอ้โหนานทีนานทีเลยนานทีเลย ตัวคูณก็คือพุ่งมา22แล้วขอนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงได้ไหมว่าไง2,000จะแตกแล้วเนี่ย2,000จะแตกแล้วเนี่ยอีกนิดนึงไมอีกนิดนึงอ่ะอีกดอกนึงเบาเกินดอกนี้ก็เบาเกินไอ้เขียวโอ้โหจะไม่เข้าอีก สุดท้ายผมเหลือสองสปินว่าไงมาสองสปิน สปินสุดท้ายแล้วอ่ะ โอ้โห หมดบอกไปซะก่อนนะครับผมนะ